มีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ อย่าลืมว่ามีบริษัทดี ๆ อีกมากนะครับเวลาที่จะลงทุนเราต้องคิดอย่างนี้ มีบริษัทที่ดีๆอีกมากมายครับ ถ้าบริษัทนี้เนี่ยที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่เนี่ยไม่ถูกจริงก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับ รอให้มันถูกก่อนแล้วค่อยซื้อ เดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้เราได้ลงทุนเรื่อยๆนะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับ รอให้ดีแล้วก็รอให้ถูกแล้วค่อยซื้อ นะครับคุณเวลาคุณซื้อหุ้นทีหนึ่งเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะต้องอยู่กับมันไป2อสปีเลย เพื่อที่รอจนกว่าราคามันจะขึ้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับก่อนซื้อวอเตอร์ชลอตเคยบอกไว้ว่า คุณเนี่ยจะเข้าใจหุ้นตัวนั้นหรือบริษัทนั้นจริงๆเนี่ยก็ตอนที่คุณซื้อมันมาแล้วนี่แหละนะครับเพราะบางทีเนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ย คุณเห็นนู่นนี่นั่นที่มันดีแป๊บเดียวแล้วคุณก็ซื้อเลย แต่พอซื้อแล้วถือไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันอาจจะไม่ได้ดีหรือมันอาจจะไม่ได้เจ๋งอย่างที่คุณคิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดให้ดีนะครับ วิเคราะห์สักหน่อยหนึ่งอาจจะใช้เวลาสัก 1 สัปดาห์ 2 3 สัปดาห์ หรือเป็นเดือนก่อนที่จะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ที่วอเตอร์ชลอตบอกด้วยนะครับ I like นะครับ I would like to buy นะฮะ stocks selling below book value นะครับ ก็คือเขาชอบที่บริษัทที่ PB ต่ำๆนะครับ ก็คือเป็นการปกป้องตัวเขาในระดับหนึ่งละ แล้วก็ไม่ชอบหุ้นที่มีหนี้เยอะๆนะครับ พวกนี้ก็เป็นการปกป้องตัวเขานะครับ เป็นการปกป้องนักลงทุนเน้นคุณค่าอย่าลืมนะว่า เขาก็จะชอบพูดกันว่าคุณจะต้องปกป้องนะฮะความเสี่ยงที่หุ้นจะตกก่อน แล้วเดี๋ยวมันหุ้นมันก็จะขึ้นไปของมันเองนะครับ protect the downside risk นะครับ and the upside will take care of itself นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเองนะฮะโอเคถ้าถ้าเป็นบริษัทที่ดีด้วยนะฮะนะครับ ตรงนี้ก็คืออมีไอเดียนะครับจากผมนี่แหละที่ลงทุนมาก็ เป็นเกือบ 10 ปีแล้วนะครับก็คือ 1. คุณสามารถดูได้จากนิตยสารอ่านนิตยสารที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับหรือไม่จำเป็นจะต้องนิตยสารก็ได้ เราก็สามารถออกไปนะครับไปดูเราซื้อจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับหรือเราดูตามทีวี ดูตามโฆษณา เราชอบผลิตภัณฑ์อะไร เราก็ไปดูว่าหุ้นตัวนี้ ผลิตภัณฑ์เนี้ยขายจากบริษัทที่เป็นหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไหมเราก็ไปดูก็ได้ เพราะว่าเรารู้รู้แล้วนี่ว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไง ถ้าผลิตภัณฑ์ดีเราชอบหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ ซื้อขายกันถูก เราก็สามารถซื้อได้นะครับ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าโอ้โหอยู่ไกลตัว อยู่ใกล้ๆตัวเราก็สามารถดูได้นะครับโอเค จากนั้นจากกูรู นะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆเลยที่ผมลงทุนผมก็ดูก่อนว่ากูรูหรือคนที่เก่งๆเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวไหน เราก็ดูเลยว่าโอ้โอ้สมมติบัฟเฟตซื้อหุ้นตัวนี้เอ้หุ้นตัวนี้มูลค่ามันควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเรายิ่งซื้อได้ราคาต่ำกว่าที่กูรูซื้ออีกเอออันนี้ก็น่าจะค่อนข้างดีนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะก๊อปปี้ทุกอย่างเราจะต้องทำซื้อทุกอย่างพอเห็นเขาซื้อปุ๊บเราซื้อตาม เราแค่เอาชื่อนะครับบริษัทที่เขาซื้อเนี่ยเราก็เอามาแล้วก็มาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับมาอ่านเพิ่มเติม ดูซิบริษัทนี้เป็นบริษัทอะไร แล้วเขาทำกิจการยังไงนะครับผลิตภัณฑ์เขาคืออะไรนะครับ แต่การที่เราดูกูรูก่อนเนี่ยก็เหมือนเป็นตะแกรงร่อนมาขั้นหนึ่งแล้วว่าเออน่าจะเป็นบริษัทที่ดีที่เขาซื้อ แล้วเราก็มาอ่านศึกษาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง นะครับทำความเข้าใจบริษัทนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราจะได้เข้าใจมันจริงๆพอเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็จะได้ถือมันได้ไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ใช้สกรีนเนอร์นะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยุคไฮเทคแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเราได้อีกอันนี้ก็เป็นออีกแบบหนึ่งที่ผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตตะนะครับกูรูโฟกัสนะครับยาฮูฟินแนนซ์ Google Finance พวกนี้มีสกรีนเนอร์หมดเลย เราอยากจะเลือกหุ้นแบบไหน คุณสามารถใช้สกรีนเนอร์ในการเลือกหุ้นได้นะครับ ผมก็ได้ใช้สกรีนเนอร์พวกนี้ในการที่ลงทุนเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับจากนั้นหนังสือพิมพ์นะครับไม่ว่าจะนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ พวกนี้เราก็ต้องอ่านนะครับหนังสือพิมพ์ก็ต้องอ่านทุกวันอัปเดตทุกวันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในโลกนี้ ในประเทศของเรา นะครับในเมืองของเรา นะครับ เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะมากระทบกับธุรกิจมีอะไรบ้าง นะครับ ปัจจัยต่างๆที่จะมากระทบธุรกิจมีอะไรบ้าง นะครับ เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือพิมพ์จะช่วยให้เราเปิดโลกได้กว้างขึ้นนะครับหรือตามข่าวก็ได้นะครับ ดูข่าวอย่างนี้ก็ได้นะครับ เป็นการ เพิ่มเติมความรู้ของเรา นักลงทุนนะครับ บางท่านยังบอกเลยว่า ถ้าถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อย ๆ เนี่ย บางที ดีลต่าง ๆ ที่เขาอาอาจจะมีการควบรวม มีการทำสปินออฟนะครับ มีการปรับโครงสร้างของบริษัท พวกนี้ก็สามารถเป็นโอกาสที่ให้เราได้ซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูกได้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้อ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าน หนังสือพิมพ์อ่านหนังสือนะครับคุณก็จะรู้บริษัทเพิ่มขึ้นนะครับโอเค เพราะฉะนั้นในเซกชันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับตัวอย่างของการลงทุนเน้นคุณค่านะครับแล้วก็ได้เห็นเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการลงทุน ในการเลือกหุ้นว่าควรจะเลือกอย่างไรนะครับมีวิธีไหนบ้างที่จะได้ ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือรายชื่อหุ้นที่เราจะลงทุนได้บ้างนะครับในเซกชันถัดไปนี่แหละเราก็จะเริ่มใช้เครื่องมือต่างๆนะครับของการลงทุนเน้นคุณค่า เพื่อช่วยให้เราหาหุ้นได้นะครับ ดูข้อมูลได้นะครับแล้วก็เอาไปช่วยตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับ เดี๋ยวเจอกันเซกชันถัดไปครับ